สวัสดีค่ะ มาถึงตอนนี้ทุกท่านคงรับทราบประโยชน์ข้อจำกัด และขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมกันแล้วนะคะ อยากลองใช้งานโปรแกรมกันหรือยังคะ เรามาเริ่มใช้งานโปรแกรมพลิกเกอร์กันเลยค่ะ ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมพลิกเกอร์เราสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมพลิกเกอร์ผ่านทางแอปพลิเคชันพลิกเกอร์ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือทางเว็บไซต์ www. p l i c k e r c o m เรามาเริ่มเรียนรู้การใช้งานผ่านทางเว็บไซต์กันก่อนนะคะ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานง่ายๆ ดังนี้ เริ่มจากท่านเปิดเว็บไซต์ www p l i c k e r c o m สำหรับผู้ที่เข้าใช้งานเป็นครั้งแรก จะยังไม่มียูเซอร์และพาสเวิร์ดในการเข้าใช้งาน ให้คลิก get start หรือ sign up for free สำหรับผู้ที่เคยสมัครใช้งานแล้ว และมี User และ Password แล้วให้คลิก Sign In เมื่อคลิก Sign Up เพื่อขอรหัสผู้ใช้งาน ในการเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ข้อมูลเพื่อขอรหัสผู้ใช้หรือ Username และรหัสผ่านหรือ Password ตามหน้าจอที่ปรากฏอยู่นี้นะคะ ทั้งนี้จะมีทางเลือกในการสมัครเข้าใช้งาน 2 ทางเลือกคือ ทางเลือกที่ 1 การสมัครเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีเดียวกันกับ Gmail ที่มีอยู่ โดยคลิก Continue with Google จากนั้นระบบจะเปิดหน้าต่างให้เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของ Gmail ทางเลือกที่ 2 การสมัครเข้าใช้งานโดยขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ โดยผู้สมัครต้องใส่ข้อมูลชื่อ first name last name และอีเมลสำหรับใช้เป็นรหัสผู้ใช้ User และรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าใช้งาน เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก Continue with Email เพื่อทำการสมัครใช้งาน เมื่อสมัครเสร็จแล้ว จะต้องเปิดอีเมลที่เราระบุไว้ เพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ให้มองหาเมล ที่ระบบส่งมาให้แล้วคลิกคอนเฟิร์มอีเมลเพื่อยืนยันว่าเมลที่ใช้สมัครมีการใช้งานจริง เห็นไหมคะ การสมัครเข้าใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ อย่าลืมเรียนรู้ในหัวข้อถัดไปนะคะ ดิฉันคิดว่า ณตอนนี้ทุกท่านคงมีรหัสผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมกันทุกคนแล้วนะคะ เรามาเริ่มใช้งานกันเลยนะคะ ไปเลยค่ะ ในการเข้าใช้งานโปรแกรม ทุกท่านเปิดเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปที่เว็บไซต์ www.pricker.com จะปรากฏไปยังหน้าแรกของระบบ จากนั้นคลิกเมนู Sign In จะปรากฏหน้าต่างเข้าสู่ระบบ โดยมีให้เราเลือกว่าจะเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้ของ Gmail หรือเลือกใช้รหัสผู้ใช้ที่เราสมัครใหม่ หากท่านต้องการใช้งานด้วยบัญชี Gmail ให้ท่านคลิก Continue with Google ระบบจะแสดงหน้าต่างการเข้าใช้งานของบัญชี Gmail เมื่อเราใส่อีเมล และใส่รหัสผ่านของอีเมล ถูกต้องแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าแรกของระบบ อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้งานรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ขอไว้สำหรับระบบนี้โดยเฉพาะ ให้ใส่อีเมล และรหัสผ่าน แล้วคลิก Sign in เมื่อระบบตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าแรกของระบบ ตอนนี้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาเรียนรู้กันต่อนะคะ ว่าหน้าแรกมีเมนูอะไร และสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะปรากฏเมนูหลักด้านซ้ายมือดังนี้ New Set เมนูสำหรับการสร้างคำถามและตั้งคำตอบ Recent เมนูสำหรับการดูรายการคำถามและเวลาที่ใช้งาน Your Library เมนูสำหรับการสร้างและจัดการคำถามที่ใช้ทดสอบ Report เมนูสำหรับการเรียกดูผลคะแนนที่ถูกบันทึกไว้ของผู้เรียน Score Sheet เมนูสำหรับดูผลการทดสอบตามรายชื่อผู้เรียน และเวลาที่ทำแบบทดสอบ คลาส สำหรับการจัดการห้องเรียนและรายชื่อผู้เรียน New Class เมนูสำหรับการสร้างห้องเรียนใหม่ เมนูด้านบน ดังนี้ สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เหมือนกับเมนู Recent Now Playing เมนูสำหรับการเริ่มเล่นคำถาม Search ใช้เพื่อการค้นหาคำถาม Upgrade ใช้เพิ่มความสามารถของระบบและต้องจ่ายเงิน ชื่อผู้ใช้ เมนูสำหรับการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน What's new คำแนะนำฟังก์ชันใหม่สำหรับเวอร์ชันนี้ Help เมนูสำหรับศึกษาวิธีการใช้งานหรือขอความช่วยเหลือ กรณีมีปัญหาจากการใช้งาน เป็นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้เข้าใช้งานโปรแกรม Picker กันได้ทุกคนแล้วใช่ไหมคะ หวังว่าทุกคนคงกำลังสนุกและตื่นเต้น พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่อไปแล้วนะคะ ในบทต่อไปเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องการสมัครห้องเรียน ต่อไปอย่าลืมติดตามต่อนะคะ สวัสดีค่ะ